ี 2527 โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยได้เปิดให้บริการการศึกษาแก่คนพิการหนุ่มสาว เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มีความรู้เพิ่มเติม สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีคุณประโยชน์ต่อสังคม ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิพระมหาไถยเพื่อการพัฒนาคนพิการ ในมูลนิธิคุณพ่อเร ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและคนพิการ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่สำหรับคนพิการ ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นโรงเรียนสำหรับคนพิการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ปัจจุบัน โรงเรียนบริหารงานโดยคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา ได้ก่อตั้งมา 20กว่าปีแล้ว คณะครูของโรงเรียนมีความรู้และความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียน บรรดาครูที่นี่ไม่เพียงแต่สอนวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้น แต่พวกเขายังให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่นักเรียนที่มีปัญหาอีกด้วย นักเรียนจะใช้เวลาเรียนแต่ละหลักสูตรเป็นเวลาสองปี โรงเรียนมีหลากหลายหลักสูตรให้คนพิการได้เลือกเรียนตามความถนัด หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียนวิธีวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนไม่เพียงแต่เรียนรู้วิธีซ่อมเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้ทักษะการบริหารธุรกิจอีกด้วย ในหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักเรียนจะได้เรียนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็นพื้นฐาน จากนั้นก็จะเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ และการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยผ่านการเรียนในระบบภาคบังคับมาก่อน นักเรียนเหล่านี้จะได้รับการสอนทักษะการฟังพูดอ่านเขียน จนมีความรู้เพียงพอที่จะเรียนในหลักสูตรวิชาชีพต่อไป นักเรียนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ จะเรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเรียนจบหลักสูตร 2 ปีแล้ว นักเรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการทำงานในองค์กรร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษจำนวนชั่วโมงที่เรียนนั้น แตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตรที่เรียน วิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนจะสอนโดยครูอาสาสมัครชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับเงินเดือน พวกเขามาจากทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์กไอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ระหว่างที่เรียนหนังสือ นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียน นักเรียนต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ด้วย โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่เปิดทุกวัน และมีพยาบาลสองคนคอยดูแลสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนจัดอาหารสามมื้อให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พ่อครัวและแม่ครัวของโรงเรียนจะปรุงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน และนักเรียนก็สามารถตักอาหารเติมได้ไม่จำกัด เมื่อนักเรียนอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะสนับสนุนให้พวกเขาได้เล่นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามแต่ตนเองถนัดหรือความสนใจ นักเรียนสามารถเล่นกรีธาวอลเลย์บอลวิวแชร์เทนนิสวิวแชร์บาสเกตบอลหรือว่ายน้ำ โรงเรียนยังมีสถานที่ออกกำลังกายที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างครบครัน จากการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาของโรงเรียนทำให้นักเรียนหลายคนประสบความสำเร็จ เป็นนักกีฬาระดับชาติ เดินทางไปแข่งขันในนามประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬานานาชาติ เช่น พาราลิมปิกเกม ที่ซิดนีย์ ปักกิ่ง และลอนดอน เมื่อนักเรียนเรียนครบ2 ปี ก็จะสำเร็จการศึกษา เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้จริงๆ คนที่ไม่เคยทำงานมาก่อน เมื่อได้มาเรียนกับเราจนจบหลักสูตร พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ100%เปอร์เซ็นต บางคนได้งานในระดับดีมาก บางคนได้งานในระดับธรรมดา แต่ประเด็นสำคัญก็คือ พวกเขาล้วนมีงานทำ ตลอดเวลาสองปีที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน โรงเรียนจะให้การศึกษาพร้อมจัดที่พักให้ สนับสนุนทางการแพทย์ จัดอาหารให้รับประทานสามมื้อ จัดสถานที่อุปกรณ์กีฬา และสนับสนุนการเล่นกีฬา รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับนักเรียนและผู้ปกครอง จนมีสโลแกนที่ว่า เรียนฟรี กินฟรีอยู่ฟรี จบมามีงานทำสิ่งที่โรงเรียนต้องการจากนักเรียนคือ ขอให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดตั้งใจเรียนและพยายามให้มากในการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็น เพื่อนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับคนอื่น ๆในสังคม